หลังจากที่ทุกท่านได้ศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาในเรื่อง ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนหรือ LMS กันไปแล้วนะคะ ในวิดีโอนี้จะเป็นการสรุปเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจในภาพรวมของ LMS กันอีกครั้งค่ะ